สำหรับผู้ใดที่มีเวลาอยากแนะนำสามารถทักเข้ามาในเทเลแกรมหนูนาได้เลยนะคะอ้าก่อนทองมาโอเคก้อนทองมาแล้วค่ะร้อยยี่สิบบาท เวลาสิใดใดน้ำก้อนท้องเลยแหละเนาะฮาสมุรมันบ่กระโดดบ่อย่างน่ะ ขอแค่เข่าก้อนท้องนี่ก็คุ้มที่สุดละคุ้มโคตรหลาย โอเคไอ้สะโพกตัววามันบ่เต็มว่ะไปไปสิบบาทเลยเนาะค่ะ ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ เออ สมมา โอเค โอ้โห สมมา เสือเต้นม้าเนาะสวย สามมาแล้ว โอเค หาอัน อ่า อีกสองอัน พออีกสองอัน โอ้โห เชื่ออย่างวะเนี่ย โอเค มาเป็นอย่างค่ะ175ไป อีกสิบไม่ อันนี้หนาเสียดายเนาะ น่าเสียดายเลยนะโอเคเดี๋ยวเขาค่อยๆเล่นไปอ้าวสองมาอีกแล้วได้สมค่ะโอเค เสือเต้นมา โอ้โหได้สมอีกแล้วนี่อย่างวะเนี่ยสวย อีกเอออีกอันเดียว ขออีกอันเดียวโอ้โหเชี่ยสองรอบติดเฮ้ยบ่มีดวงว่ะเวลานี่เล่นบ่ได้ยี่หลีวะหนูนะเนี่ยโอ้สภาพ เสือเต้นสองรอบบ่ได้อีหยังเลย เออ โอ้โหได้ก่อนท้องอยู่ โอเค มาค่ะได้ก่อนท้องเนาะ ตอนนี้บวกมา2สิบาทเป็น 300 โอเค ไปค่อยเล่นไป โอ้โหย่างเกลือ อันนี้ก็คือบ่ค่อยดีไปไหนเนาะค่ะ เวลานี้ เบิ่งว่าอ้าว มาอีกแล้ว ยกพี่จะว่าซองม้าดีว่ะซองมันม้าดีเนาะค่ะแต่ว่าโอกาสเข่านี่เตี่ยมขึ้นหน่อยเถอะว่า อ้าวมาสามอันแล้ว เอ้ยว่าแม่สามอันดิ ขาดสามอัน โอ้โห สภาพเด้มาร้อยเดียวสามร้อยหาชิมหาไป ปรับใหม่เลยยี่สิบบาทแล้วค่ะ เบิร์ดก็เบิร์ดไป โอ้โหเล่นเราเซ็งเนาะเพราะว่ามันบ่เข่าสามรอบเลยอะเสือเต้นอะโอเค โอ้ยวายมาให้งามๆเลยนะคะเด็กก้อนทองงาม 432 บาทน่าจะไว้ชนไว้ว่ะ มาดี มาดี โอ้โห โอ้โหได้สมได้สมอีกเออได้ฟ้องตะโพกหกร้อยไปเป็นต่ออีกสิบไหม โอเคโลมา โอ้ กะโกมาค่ะ โอ้โหก้อนท้องพวกเขาอ่ะ เมื่อกี้มันเป็นแบบไหลยึกยักอ่ะ โอเคได้สมมาบอไม้อีก โอ้โหเชี่ยเสียดายว่ะ เดี๋ยวกับเขาเดี๋ยวกับพวกเขา ไป สำหรับผู้ใดที่บ้านได้กดเข่าคุมเทเลแกรมเนาะค่ะ เดี๋ยวนะกะขอฝากไว้น้ำแน่นอกกับคุมเทเลแกรมเซียนพ่อ VIP เนาะค่ะ เออ เขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาได้เลยเนาะค่ะ แล้วกะหากผู้ใดที่บ้านได้กดติดตาม ช่องหลักปันสลอนเนาะกะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่เนาะโอเคโอ้ยเรื่อยๆ ใกล้เบิดเหรออ้าวสวยใกล้เบิดแล้ว โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหสภาพ โอ้โห เหลือสองร้อยแล้ว เหลือ 200 แล้วนะคะน่าจะเป็นซิปไม่สุดท้ายเราแล้วเนี่ย ห้าพวกเขาอะห้าพวกเขากับน่าจะต้องเปลี่ยนเวลาเล่นไปเล่นย้ำเศร้าแทนแล้วค่ะสมงมา ไว้เขาเออ ก่อนท้อง โอ้โหเชื่อดีนะก่อนท้องมาให้บวกมาสี่ร้อยค่ะ ยังเล่นต่อได้อยู่บัสซันนี่ไม่ได้เล่นต่อได้เนี่ย เออ โอ้เสียดายว่ะ เสียดายก่อนท้อง มาดิงามๆดิ ของงามๆดิ โอ้โหโอ้โหเออก้อนทองมา โอเคค่ะก้อนทองมา บวกมาอีกสี่ร้อย สมมา สมมา โอเค เล่นไปเรื่อยๆนะคะ โอ้โหป้อนทองมาอีกแล้วดีนะมันมีไว้ให้หามันบอมีไว้ให้ นี่อาจจับว่าได้เนาะค่ะ โอเค โอ้เล่นช่วงดึก ๆ เราหู้สึกว่ามันเบื่อไหมหู้สึกว่ามันโมแมนเวลาของเขาอะแล้วมันง่วงนอนอะงพัน ไปปรับไม่เป็นสี่สิบแล้วค่ะ ปัไมไสู่เลยเบิดกบเบิดได้ ก็ได้สำนันละไปสิบม่ค่ะโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหเงียบเลย เงียบเลยเงียบเลยโอ้โหมาดิบอมาอีกโอ้โหโคตรเงียบเออลยก้อนท้องอยู่มาก้อนท้องแปดร้อยบาทนะคะโอเคบิ๊กวินแต่งแล้ว ิ้นแตก เออ สมมาค่ะ อย่าว่า เอ้าร้ายเดียวกันอีกแล้วร้ายนี่แล้วม่สิบ่ได้อ่ะ มาดิอันสุดท้าย สวยโอเค โอ้โหว่าสิได้ให้พันสองเนาะค่ะ รอบนี้ร้อยยี่สิบคูณสิบเป็นพันสองบิ๊กวินแตกค่ะ โอ้โหขี่ที่กว่าสิได้ให้ ไป ปรับไม่สู้เป็นหกสิบบาทเนาะค่ะ มาดิ โอ้โคตรเกลือ หาไม่้าเขาเลย เอ้ย เออเขาอยู่ โอ้โหมาเขาไม่ที่เจ็ดสภาพ โอ้โหสิบไม่เขาแค่สอง ขาดทุนยับยับเลย ไปค่ะ มันเป็นยังไงเฮ้ยสวย สวย สวย สวยว่าเขาเลย สวยอีกแบบโอ้โหเออ เป็นยังไงอือหือไม่สุดท้าย เออสิบไม่ว่าเขาเลย โอ้โหหมาสีแนมเลยไปค่ะอีกสิบไม่โอ้โหสภาพ สงสารเจ้าของ ไปเดี๋ยวยกค่ะสามร้อยสามสิบหกตรงไหนแล้วว่าอย่าป้อยเฉาคือเมื่อกี้เถอะ สวยสามร้อยอีกแล้ว ไป อีกสิไม่มันเป็นยังไงเฮือ เออ เออ มาดิ สวยสวยมาดิ โอ้โห มันแตกแบบ แตกกิ๊บแตกจ้อย เราไม่ได้ไหนเขาแบบเบิดลงไปเรื่อยๆอ่ะเออซองมาสะโพกสวย นี่ละสวยของแท้ขอเต็มช่องสวย มา ขาดอีกจักกัน ขาดอีกกันเดียว ขาดอีกอันเดียว โอเคสวยงามมาแล้วค่ะสามร้อยคูณสิบเป็นสามพันสามพันบาทแล้วค่ะตอนนี้ โอ้โห สภาพกาสิมาให้โอเคซุปเปอร์เมกาวินแตกแล้วนะคะสามพันบาท โอ้โหสี่พันแปดพอปรับไม่สูงเลยเดี๋ยวไปได้ค่ะสองร้อยหุนหวยแล้ววะ ถ้าว่าเขาเลยกะหมุนได้สองรอบ เออถ้าว่าเขาเลยหมุนได้สองรอบแล้วค่ะ อาการนี้ โอ้โห โอ้โห โอ้โหโอ้ยเอ้ยโอเคมา มาอยู่ได้สมค่ะ คูณสิบดิถ้าคูณสิบมีเซาเลยเลยคูณสิบมีเซาเลยเลย อีกอันเดียว อีกอันเดียว สวยงามโอเคมาเดี๋ยวดูนะเซาเลยเลยก็แล้วกันหกพันบาทแล้วค่ะ โอ้โห